ำหรับประโยค Baiklah saya akan membungkusnya sehingga Anda bisa menempatkannya di แปลว่า ตกลง ฉันจะห่อกระต่ายขูดมะพร้าว ให้เพื่อ ให้คุณ สามารถ ใส่กระเป๋า เดินทาง และใส่ ในห้อง สัมภาระเครื่องบินได้คำว่า Baiklah แปลว่าดีละคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า membungkusnya แปลว่าห่อมันไว้คำว่า sehingga แปลว่าดังนั้น คำว่า menempatkannya แปลว่าวางมันไว้ คำว่า di แปลว่าในคำว่า bagasi แปลว่ากระเป๋า สำหรับประโยค terima kasih telah memikirkan hal tersebut นักท่องเที่ยวตอบว่า ขอบคุณที่ได้คิดจัดการเรื่องนี้ให้ คำว่า terima kasih แปลว่า ขอบคุณ คำว่า telah แปลว่ากริยาช่วย เทียบได้กับ have done ในภาษาอังกฤษ คำว่า memikirkan แปลว่าคิดเกี่ยวกับ คำว่า hal แปลว่าสิ่งต่างๆ คำว่า tersebut แปลว่า เทียบกับคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจงคือ ti ในภาษาอังกฤษ ในที่นี้คือ สิ่งนั้น หมายถึงการคิดถึงการจัดห่อเพื่อใส่กระเป๋านำขึ้นเครื่องบินได้